그해피사바친백비동아마사이아왕마스나미둘이그게딩주변에음이나이나아초도변아미해베 in itna ben kikum den like tugen chang ben kik un kikopi den na ahizong na เสียมว่าใช่ว่าตือดว่าให้เราเนาะกี่มุกี่มุขเขนมอกี่ทิศสะเลอก็เดี๋ยวจะอินองเกนน้องมิงอ่ามันจะเป็นนะ che chile room alien ahi takin chris hong si ahi manin pasianin hongin mama na chu hong among Romans chapter 5 verse 8 that God demonstrated his own love for us in this กาเซียนินองค์นี้นาเป็นอีนาไม่ไม่ฮิโลอินาอีหอยมานาอีกิจินมานาอีดาวไปมานางี้ฮิโรนะอาทักินอบางอ่ะอีโมนาอีโมนาไลตะกินซงองอีโมนิงไลตะกินซงองนี้จีนาเป็นอาทักินาบางอาเอเตเป็นอหอยลวยฮิโลอนะอามาอามาองนี้นายอินองโซโซอีมานิน does not know God because God is love. Um, hilang sang tuin ong ken no pin pen. Um, pasien pen id na mo ama pen. Id na id chik chang pen. Pasien to ba gì suy ba. Bang em chỉ là aman ing te mi mo de na lai sang tu ken ma bang na. Mi mo i lai takin ak kiching tak lo i hang in zong to lai tak ma ma in zong. Ikit อีหมอลายตักมียงมุดะมียงเงินรอบหลายตักกินะอามาอินงซีเอกเดนตางะตัวมาบังอาเปเซียนเป็นอิกนาตัวมาบังอาอิกนาเอดิเอฮิมามาอินอินเอกียเลเป็นเอ็นเปเซียนเทนายโลเปเซียนอิเทตับปีจังเงินะเปเซียนอิเทตับปีงนะเปเซียนอิจิจังเงินะ i kam na tôi to ba to pa kong ni thi chi pa ki lo na i veng te mi te tu mà em không mu da te ya ding song i thu ngen sak na in song pen a i na i nei na i na to in pen ta sian te i chi na mi te ma ya mi te e ong ta sian i nei lam ong mu che gi um chang a chumna ben a koren tu ma sa Alien somnitum anel somnitum tulai takin aong lai chuchum te pen up na la met na le i na hia tua thum te sung panin i na ma achulian pen a hi hi First Corinthians chapter 13 verse 13 And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 일하에서도이벤아둘라이타킨뭔가돈혼는옹장인벤혼는옹까지잡벤아 pasian to ka je so ani me na ang kum ki na ning ba ke lo na e ya ding in inun tak na inak in last breath pen i take jam pen e ya ding na hun nu nong i ta ji ta kin a ma sa pen mo um phok san mo ma sai ตัวมังินาเอี้ยอะกินอีหุนนุ่นอัตุนไม้นะเจนายงเต็มเป็นเอาชุดเต็กเป็นหม้ออุ่นนาและเป็นนาเลอินนาตัวเด็กบ้านอิ่นะอุ่นนาทรงชุดปิโลอาจีนายลงนะเป็นนาทรงชุดปิโลอาจีนายลงนะ อินนาอินยาียเลเป็นมีขันอีตับปีเลยเอามาอุ้มมินาเอ็นเป็นเอ็นอีมาบังอาอามาส่งเอวงิดกิ้งจินา in Upnani to Changa um, uh, amau in enlo amau il amau i i t n a mangale ilamet ma p a n g i n a um amau song e ong gi ting e i t sa amau song gi ting ji la met na i ni na pe nen song to ting to two category ben pang ching ya idna sunga a oming ken moing chachang alina ben jo amasa alian li anel som la ku to hi a pasian in eite a hong in na tu eite mama in che in um hi pasian ben ki na hi a in in na ane mi te ben pasian to om kho mu a pasian zong amao te to om kho mi John, John verse 13, verse 35. By this everyone will know that you are my discipline if you love one another. Oh, okay. Uh, no de kat le kat ki leo chin game ma no zui de na hi na u mi khe pe nong te ding u a ซึ่งในอินาเจนตัมเบลบอลินไอ้ยังน่าเกมของเดนุนาเป็นเอเดอินาเป็นเอเลเอคริสเตียนมีอินกอนพีไปกี่ลมนะมองมีมูนาอาอ๋อฮิเตเป็นดิสไซพ์มาภาษาหนุ่มจุยแต่เป็นมอจิองมูเขียนเชื่อดิ่งเป็นเอ็มมาไอซ์ส่ง isang ina isong ina set na isong in mi mu na mi mi ta pasian ni ta te chi ong chi lom na ding ong chi chi na ding na i pao khen i gen khen i pula ku lo a i na i la khen na in pen um ama nung zui to pai nung zui chi na atakin mi khen bo te sa ki chi um to chang uh atom na He Revelation chapter 21 verse 4 He will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more neither shall there be mourning nor crying nor pain anymore for the former things have passed away um, างชิเลยเลยตรงอ่ะอีอนาอีวนาเลยอิลเมดนาเตเป็นปัร์ัซนต์รงปันนะข้าส่วงเองเป็นโลนะเล่นเตึงตั้งแรงเป็นนี่ตอบดีช่างอินโตไปอินเพล a d i s e อามาตัวอีกากบช่างอินนะตัวตะกเป็นตัวลาตั้งอินอินุนตังนามสนาฮีเลยตรงอ่ะดอยมังไปเสร็จน้ำมาใหม่แต่เลเอ้มามาเอเละเอ ela à, à, e manga iki i lo na midang te in abangale ina kila khelen pen ni khadi changin to pa in ei in midang te le ama i na sangin ala greater love ma ama pasiani ongi na atta amale ahoi zo sang zo i na pen na in ama to ถ้ากินน้ำคอมดิ้งสังคอมนิ่งชินกินแล้วมินิ่งแล้วไม่ปีนตัวไหน